ครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูวิธีการทำงานกันนะครับ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับในตัว Google Drive นะครับ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับ ครับให้สังเกตดูในส่วนของไดนะครับ ก็จะมีโฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมาเช่นกันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเครื่องของเราก็ซิงค์ข้อมูลเรียบร้อย ให้ไปดูในไดนะครับ ก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของไดบ้างนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ ให้ทดลองสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับทำการป้อนชื่อโฟลเดอร์ลงไป เสร็จแล้วก็กดสร้างนะครับ เช่นเดียวกันนะครับ ในเครื่องของเราสังเกตดูนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ ถูกซิงค์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถที่จะดูการซิงค์ข้อมูลตรงมุมล่างขวาตรงนี้ได้นะครับ ไม่ว่าเราจะทำงานที่เครื่องของเราหรือทำงานในไดนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะทำการซิงค์ข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติ เดี๋ยวจะทดลองสร้างไฟล์ข้อมูลในเครื่องของเราบ้างนะครับ ก็ให้เราเลือกที่โฟลเดอร์นะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไป เสร็จแล้วก็ทำการสร้างไฟล์ ทดลองสร้างไฟล์ในส่วนของ Microsoft Office นะครับ ทดลองคัดลอกรูปภาพนะครับใน My Picture นะครับ มาใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็จะมีไฟล์งาน 3 ไฟล์ แล้วก็ไฟล์รูป1ไฟล์นะครับ ที่โฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เดี๋ยวเราจะไปทดลองดูในส่วนของโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดนะครับ ร้อยข้อมูลซิงค์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นในโฟลเดอร์ในไดร์ของเราสังเกตดูนะครับ ก็จะมีไฟล์อยู่สี่ไฟล์เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมีไฟล์ Word ไฟล์ Excel แล้วก็ไฟล์ PowerPoint นะครับ แล้วก็รูปอีกหนึ่งรูปนะครับ ที่เราทำการคัดลอกจากเครื่องของเรามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในไดร์นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมนะครับจะทำการซิงค์ข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง ไปเสียเวลาในการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล ผ่านตัวใดนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้งานหรือว่าทำงานในเครื่องของเราได้ปกตินะครับ โดยตัวโปรแกรมจะทำการซิงค์ข้อมูลให้เราเอง ครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับการติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องของเรานะครับ ตัวโปรแกรมเนี้ยจะทำการซิงค์ข้อมูลของเราระหว่างเครื่องของเรากับตัวได ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ โดยที่เราสามารถที่จะติดตั้งตัวโปรแกรม Backup and Sync หรือว่าตัว d r i v e File Stream รงที่เครื่องของเราก็ได้